หัวเข้ามาแล้ว10ฟีสปินมาดูกันเลยเจ้าวันนี้อยู่ที่หมุน 600นะคะ10หมุนนี้จะเป๊ะจะปังจะปัว แค่ไหนมาดูกันเลยมาแล้วซาก้าแบบนี้คูณ1อยู่และอีก7หมุน มากันแล้วจาก 90 ยังไงโอ้ยเจนมาบวกให้คูณ2 ไปเลยยังไงเจเจนเจเจนยังไงคะ เจเจนโอ้ยเจสัมผัสได้ค่ะว่าวันนี้ ตัวแน่นอนตัววายมาเต็มๆแบบนี้คูณสี่สองเจะโอ้ยหนึ่งศูนย์แปดศูนย์ศูนย์อีกสี่หมุน อีกสี่หมุนเนี่ยโอ้ยเจเจนมาอีกแล้วคูณห้าไปแล้วจ้าอีกเก้าศูนย์ศูนย์ศูนย์แบบนี้เปะปันแน่นอนเจสัมผัสได้ถึงความเฮงความรวย ความซับแน่นอนบิ๊กวินสสองศศููนนยย์์ี่ศูนย์อีกสี่หมุนอย่างนี้ มากันเรื่อย ๆ เลยนะจ๊ะมากันแล้วจ้า มากันเลยยังไงเท่าไหร่เท่าไหร่โอ้ยตัววายมาคูณแบบนี้คูณเสร็จไปแล้วไปหกสามศูนย์ศูนย์อีกสามหมื่นโอ้ยตัววายมาเรื่อย ๆ ขอตัววายอีกได้ไหมสองศูนย์หกสี่ศูนย์ไปเลย ยังไงครับมาแล้วโอ้ยแปดหกสี่ศูนย์มากันเลยปัวปัวแบบนี้ อย่าเพิ่งหยุดจ้า ไปกันเลยขอตัววายหลายๆ ขอวายหลายเจเจลงมาอีกเจเจลงมาอีกมากันเลยจ้ามาดู โอ้ยซูเปอร์เมกะวินสี่หกเก้าแปดศูนย์ไปเลย อย่างนี้ยั่วยวกบดบดสับสับเซนยานทิปก็สุดอยู่คูณสิบไปแล้วอีกหนึ่งหมื่นโอ้ยมาแล้วค่ะเจเจนคูณสิบเอ็ดโอ้ยใส่ก็สามห้าหกสี่ศูนย์อย่างนี้สุดกระชากลากไม่อยู่ไปเลยจ้ามากันเลยโอ้ยคูณสิบเอ็ดไปแล้ว โอ้ไม่ก็สามหกสามศูนย์ศูนย์แบบนี้เต็มกลางแบบนี้โอ้ยเจเจนลงมาคูณสิบสองแบบนี้ก็สองห้าสองศูนย์ ปัวปัวโค้องวิน วันนี้รับจุกกแน่นอน ใครอยากเล่นก็ตาคลิปได้เลย นี่ค่ะ มากันเลยดูว่าซูเปอร์ไม่กับวิน 98910 แบบนี้ ยัวสับบดแน่นอนตับไตไส้พุงแตกไปเลยฟาโลระเบิดโอ้ย มากันเลยโอ้ยคูณ13ไปแล้วค่ะ900 หมุนสุดท้ายแล้วจ้าขอแบบนี้ขอฟังงมาดูโททวินกันเลยโททวินอยู่ที่โอ้ยไม่ก้อน170 280